อนนี้นะครับเป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของนวัตกรรมนะครับสำหรับเรื่องของนวัตกรรมนั้นนะครับจะมีขอบข่ายของเนื้อหาย่อย 2 เนื้อหาย่อยด้วยกันนะครับประกอบไปเรื่อยอันที่1ครับเรื่องของความหมายของนวัตกรรม และ2ครับ เกณฑ์การพิจารณานวัตกรรม ำหนึ่งที่มักจะใช้คู่กันกับคำว่าเทคโนโลยีครับคือคำว่านวัตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ยินควบคู่ไปกับคำว่าเทคโนโลยีเช่นคำว่านวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงนวัตกรรมล่าสุดนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับอาจจะเราอาจจะคิดว่าคำว่านวัตกรรม กับคำว่าเทคโนโลยีนั้นเนี่ยสองคำคำนี้เนี่ยมันมีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ว่า innovation นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็นสิ่งใหม่ ๆ หรือว่ามีความแตกต่างจากเดิมนะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นนวัตกรรม คำว่านวัตกรรมเนี่ยนะครับมาจากคำว่านวัตบวกว่าคำว่ากรรมนะครับนวัตก็คือสิ่งใหม่คำว่าใหม่นะครับแล้วก็กรรมก็คือสิ่งประดิษฐ์หรือว่าการกระทำเพราะฉะนั้นนวัตกรรมก็คือสิ่งประดิษฐ์หรือการกระทำใหม่ๆนั่นเองครับ โรเจอร์แอนด์ชวมาเกอร์นะครับก็ได้ให้ความหมายของคำว่านวัตกรรมเอาไว้นะครับว่าเป็นการนำเอาวิธีการใหม่ๆนะครับมาปฏิบัติผ่านกระบวนการทดลอง แล้วก็ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับตั้งแต่เรื่องของแนววิธีการคิดค้นนะครับรวมถึงการพัฒนานะครับมาถึงการนำไปทดลองใช้ในวงจำกัด หรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า pilot project ครับแล้วเมื่อได้ผ่านการทดลองใช้แล้วนะครับ จึงมีการนำไปใช้จริงในระบบงานนะครับโดยที่สิ่งที่ได้เกิดขึ้นนี้นะครับหรือว่าวิธีการปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ นี้เนี่ยนะครับ จะต้องมีความแตกต่างไปจากเดิม ในการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมหรือไม่เป็นนวัตกรรมนั้น เราสามารถใช้เกณฑ์ 4 ประการตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดรชโยพรมวงศ์4ประการดังนี้นะครับ 1. เป็นวิธีการใหม่ทั้งหมด หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากวิธีการเดิมบางส่วน หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่เลย หรือนำจากของเดิมมาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมหรือเป็นของเก่าจากที่อื่นแล้วมาใหม่อีกที่หนึ่งก็ได้นะครับ 2. มีการนำเอาวิธีระบบมาใช้ ในการกำหนดองค์ประกอบและขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการที่จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ นั่นคือจะต้องมีระบบมาใช้ ไม่ใช่เป็นการนำเอาอะไรก็ได้มาใช้มั่วๆนะครับ 3. มีการพิสูจน์ด้วยการวิจัย หรือว่าอยู่ระหว่างการวิจัย เพื่อที่จะได้ยืนยันว่าสิ่งใหม่นี้นะครับ ได้ผลมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ประหยัดดีกว่าของเดิมนะครับ นั่นคือ ถ้าของเดิมดีกว่า เราก็กลับไปใช้ของเก่านะครับ 4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปัจจุบัน ดังนั้นนวัตกรรมของคนคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่นวัตกรรมของอีกคนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนคนนั้น หากสิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปัจจุบัน ก็ถือว่าไม่ใช่สิ่งใหม่แล้ว สิ่งนั้นก็จะถูกเรียกว่าเทคโนโลยี